everyone เป็นไงบ้างคะ ตอนนี้มาถึง review chapter 6 already right กับอาจารย์พยิดาพนยิ่งนะคะ เรามาดูเนื้อหาของบทที่ 6 กันเลยค่ะ เนื้อหาของบทที่ 6 มีอะไรบ้างนั้นมาดูกันเลยค่ะ The first one, the importance of family. The second one, family tree, vocabulary. The third one, family and relationship. The fourth one, family conversation. The fifth, how to talk about family. The sixth, lead an interview about a man teenage year. Number seven, or the last one is gamma inside นะคะ ก็จะมีทั้งหมด7เรื่องนะคะ ก็เรื่องแรก ก็เป็นความสำคัญของครอบครัว เรื่องที่ 2 ก็จะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว เรื่องที่ 3 ก็คือความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะคะ เรื่องที่ 4 ก็จะเป็นเรื่องของบทสนทนานะคะ เรื่องที่5ก็จะเป็น เราจะพูดเกี่ยวกับครอบครัวได้อย่างไรนะคะ เรื่องที่ 6 ก็เป็นการเอาเนื้อหามาให้อ่าน เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์นะคะ เรื่องที่ 7 Gamma Insight ค่ะก็อย่างที่รู้ค่ะ ก็ในทุกบทก็จะมีแกมมาที่สอดแทรกอยู่ด้วยนะคะ เรามาดูในเนื้อหาเรื่องที่หนึ่งก่อนเลย The importance of family ความสำคัญของครอบครัวนั่นเองว่ามีอะไรบ้างนะคะ ในบทนี้นะคะ ก็จะเป็นเรื่องของประเภทของครอบครัวนะคะ หรือ family types อันที่หนึ่งก็คือ nuclear family ก็คือครอบครัวเดียวที่มีพ่อแม่ลูกเท่านั้นนะคะ the second extended family หมายความว่าไงคะ ก็คือครอบครัวขยายที่มีปู่ย่าตายายมีญาติญาติมารวมอยู่ในบ้านหลังเดียวนะคะ เรื่องที่ 3 ค่ะ step family ก็คือเป็นครอบครัวที่เป็นครอบครัวรวมอาจจะเกิดขึ้นจากการหย่าร้าง แล้ว มีสามีภรรยาที่เคยหย่าร้างแล้วมีครอบครัวติดอยู่ด้วยก็มารวมกันนะคะครอบครัวประเภทที่ 4 ก็คือ single parent ครอบครัวนี้อาจารย์ อาจารย์มีความรู้สึกว่าเข้มแข็งมากเลยนะ ก็คือเป็น อาจจะเป็นซิงเกิลมัมหรือซิงเกิลแดดนะคะ ที่ต้องดูแลลูกด้วยตัวคนด้วยตัวคนเดียวนะคะประเภทที่ 5 ก็คือ adoptive adoptive นี่ก็จะเป็นครอบครัวที่ได้มาจากการอุปถัมภ์หรือการรับเลี้ยง นั่นเองนะคะ ประเภทที่ 6 b i l a c i a l ก็คือ ครอบครัวที่ต่างสัญชาติ มีหลายสัญชาติรวมกันอยู่ เช่น อาจจะเป็นแม่เป็นไทยพ่อเป็นอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็พอได้ลูกมาก็เป็นลูกครึ่งเนาะ ประเภทที่ 7 ก็คือ conditionally separated ก็คือครอบครัวที่เเป็นครอบครัว ที่จะต้องห่างกัน อาจจะเป็นเพราะด้วยงานหรือหลายๆอย่างอาจจะต้องทำงานอยู่ต่างถิ่นอะไรเงี้ยค่ะ แล้วต้องเอเจอกันแค่เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันเนี้ยลักษณะเนี้ยนะคะ ทีนี้มาถึงเรื่องของ make a warm family ค่ะ ก็เป็นบทความที่อาจารย์เขียนเอาไว้อยู่ในบล็อกนะคะ there are several ways to make a warm family นะคะ ทำให้ครอบครัวมีเป็นที่ที่อบอุ่นได้ยังไง รู้ไหมคะ ว่ามีกี่วิธี อาจารย์บอกว่า several way ใช่ไหมคะ ก็คือมีหลากหลายวิธีแหละ แต่อาจารย์เขียนมาแค่ 5 วิธีด้วยกันนะคะ you must keep watering the soil หมายความว่าไงคะ ก็คือต้อง หมั่นลดน้ำพรวนดินเปรียบเสมือนกับต้นไม้แหละค่ะนะคะว่าเราต้องดูแล เอาใจใส่นั่นเองนะคะ อีกอันนึงก็คือ you must be yourself and accept what he or she is ก็คือเราต้องเป็นตัวของตัวเองนะ แต่เราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นด้วยนะคะ เรื่องที่3ก็คือ you must spend time together ก็คือคำว่าครอบครัวนะคะ ถ้าเกิดไม่มีการใช้เวลาอยู่ด้วยกันเลย มันจะเป็นครอบครัวไหมฮะใช่ไหมคะ อีกอันนึงก็คือ you must share the joy suffering perceiving the happiness of each party with understanding ก็คือมันหมายความว่าคุณเนี่ย ต้องมีความสุขแล้วก็แชร์แชร์ความสุขด้วย ซึ่งกันและกัน อาจจะเป็นมีปาร์ตี้เล็กๆด้วยความเข้าใจนะคะ อันสุดท้ายที่อาจารย์เขียนเอาไว้ก็คือ you must know how to deal with family problem and conflict หมายความว่ายังไงคะ หมายความว่าคุณต้องรู้วิธีการเผชิญปัญหาที่อยู่ร่วมกันในครอบครัว เพราะอะไร เพราะครอบครัวเนี่ยเป็นการรวมคนเอาไว้ด้วยกันใช่ไหมคะ ซึ่งแต่ละคนก็มีบุคลิกที่ต่างกันถูกไหมแต่ที่อาจารย์เขียนไปแล้วนั้น สังเกตคำว่า must นะคะ อาจารย์สอดแทรกกันมากอยู่ในตรงนี้ด้วย เรื่องของคำว่า must หลายคนชอบเอาไปใช้ว่า must to must to อ่าเอะก็ must to I must to do อะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆหลังจาก กริยาที่ตามหลัง must เนี่ย ไม่ต้องใช้ to มาขั้นนะคะโอเคไหม อ่า ทีนี้เข้าใจบริบทตัวนี้มากขึ้นนะ ว่าทำไมอาจารย์ถึงเขียนบทความตัวนี้นะคะ ทีนี้เราไปดูอีกอันหนึ่งเลย เรื่องที่สองของในบทนี้ก็คือ family tree vocabulary โอ้ มีคำศัพท์เยอะแยะเลยนะคะ เรามาทวนกันค่ะว่า family or relative เนี่ยก็คือ ครอบครัวนะคะหรือเครือญาตินั่นเองนะคะคำแรก ค่ะ spouse คำที่สองค่ะ father คำที่สามค่ะ mother คำที่สี่ค่ะ son สังเกตตัวสะกดของคำว่า son นะคะ son ตัวนี้ s o n ค่ะ ไม่ใช่ s u n นะคะ ถ้าเกิด s O N แปลว่า ลูกชาย แต่ถ้าเกิด S U N sun อันนั้นพระอาทิตย์นะคะ ไม่สับสนนะ อีกคำหนึ่งค่ะ คำที่ห้าแล้ว daughter คำที่หก twins คำที่เจ็ด sibling คำนี้หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยิน แต่ว่าแปลว่า พี่น้องนะคะ แทนที่เราจะพูดว่า พี่อย่างเดียวหรือน้องอย่างเดียวเราก็เรียกว่า sibling เลยก็ได้นะคะ คำที่ 8 ค่ะ sister คำที่ 9 ค่ะ brother คำที่ 10 ค่ะ husband คำที่ 11 ค่ะ wife คำที่ 12 ค่ะ parents คำที่ 13 ค่ะ aunt คำที่ 14 ค่ะ uncle ทั้ง14 คำนี้เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับครอบครัวนะคะ ซึ่งจะมีคำที่แปลกอยู่ มีกี่คำนะที่เราไม่น่าจะรู้จักเลยก็คือคำว่า spouse ก็คือคำนี้หมายความว่าคู่สมรสนั่นเองนะคะ จะเป็นภรรยาก็ได้ จะเป็นสามีก็ได้ แต่เราเรียกว่า คู่สมรสนะคะ อ่ามาถึงคำศัพท์ที่เป็นคำที่ชี้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นนะคะ some word more specific เช่นคำที่หนึ่งค่ะ older brother ก็คือพี่ชายคนพี่ชายนะคะคำที่สองค่ะ older sister คำที่สามค่ะ younger brother คำว่า younger แปลว่า อ่อนกว่า ดังนั้น younger brother แปลว่า น้องชายนะคะ คำที่4ค่ะ younger sister ก็คือน้องสาวนั่นเอง คำที่5ค่ะ grandfather ก็คือ ปู่ ปู่หรือตาก็ได้นะคะ คำที่6ค่ะ grandmother ก็คือ ย่าหรือยายนั่นเอง คำที่7ค่ะ grandson ก็คือ หลานปู่หลานตา นี่แหละค่ะ คำที่ 8 ค่ะ granddaughter ก็คือ หลานที่เป็นผู้หญิงอะค่ะ เป็นหลานของปู่หรือหลานของยายเนี่ยค่ะ คำที่ 9 นะคะ grandparent ก็คือ ปู่ย่าตายายเอามารวมกันนะคะ คำที่ 10 ค่ะ great grandfather ก็คือ ทวด นั่นเอง ทวดที่เป็นผู้ชายนะคะ คำที่ 11 ค่ะ great grandmother ก็คือทวดที่เป็นผู้หญิง นะคะ อาจจะ อาจจะเป็นทวดทางฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่ก็ได้เนาะคำที่ 12 ค่ะ great grandchild ก็คือหลานทวดนั่นเอง คำที่13ค่ะ step father ก็คือพ่อเลี้ยงนะคะ คำที่14ค่ะ step mother นะคะ แปลว่าแม่เลี้ยงค่ะ คำที่15ค่ะ step brother ก็คือ ลูกเลี้ยงที่เป็นผู้ชายนะคะ อีกคำหนึ่งค่ะคำสุดท้ายก็คือ step sister ก็คือลูกเลี้ยงที่เป็นผู้หญิงนั่นเองค่ะ ทีนี้มาถึง ในเนื้อเรื่องของบทนี้ในเรื่องที่ 3 หรือ the third section นะคะเกี่ยวกับ family and relationship นะคะจะเป็นอะไรนั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะมีคำศัพท์ที่สอดแทรกในเนื้อหานะคะก็มีคำว่า in law ที่แปลว่าตามกฎหมายกับ ex ที่แปลว่าเก่า อย่าเอาไปรวมกับ X-Men นะคะ อันนั้นคนละเรื่องกันนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูคำว่า in law ค่ะ in law เนี่ยมีคำว่าอะไรบ้าง มีคำว่า sister in law b r o t h e r in law son in law daughter in law นะคะ ก็คือพี่สะใภ้คำแรกนะคะก็คือพี่สะใภ้ sister in law กับ brother in law ก็คือ พี่เขย กับอันที่สามก็คือ son in law คือลูกเขย กับอีกอันนึงค่ะ อันสุดท้ายก็คือ daughter in law คือลูกสะใภ้นั่นเองนะคะ ทีนี้มาดูคำว่า ex ที่แปลว่าเก่ากันบ้างนะคะ ว่าอะไร ex wife ex husband ex boyfriend ex girlfriend เนี่ย เห็นไหมก็จะมีภรรยาเก่า สามีเก่า แฟนเก่า แฟนสาวเก่า อ่ะ ยังไม่มีคำที่แยกประเภทอื่นๆอีกนะคะ อันนี้ไม่มีนะ ยังนะ ทีนี้ไปดูเนื้อหาต่อไปนะคะ ในบทนี้เป็นเรื่องที่ 4 ก็คือ the fourth section is about family conversation family conversation เนี่ยค่ะ ก็จะเป็น บทสนทนาที่เกี่ยวกับครอบครัวนะคะ ซึ่ง อาจารย์ว่าเราควรที่จะกลับไปดูบทสนทนาในวิดีโอนะคะ ไม่งั้นอ่ะเราจะไม่รู้เรื่องแน่เลย เพราะว่ามีการพูดที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับครอบครัวเยอะแยะเลยนะคะ ในเรื่องที่ 5 ต่อมาค่ะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ how to talk about family ทีนี้อาจารย์จะเริ่มสอนวิธีการเล่าเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของเรา เพราะอะไรรู้ไหมคะทำไมอาจารย์ถึงต้องเพิ่มหัวข้อนี้ขึ้นมา ก็คือเหตุผลที่ว่าเวลาที่ฝรั่งมาคุยกับเรา แล้วทีนี้ถ้าเกิดเราตอบได้แค่ว่าเราเป็นใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ย มันก็จะเป็นเขาก็จะเริ่มรู้เลยว่าเราภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีนัก แต่ถ้าเกิดเราเริ่มบรรยายเกี่ยวกับครอบครัวเราได้บ้าง เนี่ย มันก็จะทำ เป็นการเปิดบทสนทนาที่ทำให้เขาอยากรู้จักเรามากยิ่งขึ้นนะคะ ก็มาถึงวิธีการพูดเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวกันบ้างนะคะ ก็อาจารย์จะมีข้อที่เอาไว้สำหรับคนที่ไม่เคยพูดถึงเกี่ยวกับครอบครัวของตัวเองเลย เป็นภาษาอังกฤษนะคะ ก็ให้เป็นไกด์ไลน์เอาไว้ว่า เวลาที่เราจะเขียนเกี่ยวกับครอบครัวเราเนี่ยเราจะต้องมีอะไรบ้างนะคะ อันที่หนึ่ง how many people in your family ครอบครัวของคุณมีกี่คนคะใช่ไหมอ่าข้อสองค่ะ how old are they พวกเขาอายุเท่าไหร่กันบ้าง ข้อที่สามค่ะ what do they work พวกเขาทำงานอะไรกันบ้าง ใช่ไหมคะ ข้อที่สี่ค่ะ what do they look alike พวกเขาหน้าตากันเป็นยังไง ข้อที่ห้าค่ะ What do they like or dislike ห้าประโยคนี้ค่ะ ถ้าเกิดเราตอบคำถามประโยคนี้ใน full s e n e full sentence ได้นะคะ เราก็จะสามารถเอามาเรียงเรียงต่อกันได้ เช่นข้อแรกก็คือ how many people in your family ถ้าเกิดเราตอบอย่างของอาจารย์ก็คือ there are six people in my family ทำไมถึงเป็น 6 คนคะ เราลองมานับกันดูนะคะ อาจารย์มี คุณพ่อ คุณแม่ พี่ชาย พี่สะพ้ายแล้วก็อาจารย์ แล้วก็พี่สาวที่เป็นลูกติดคุณแม่มานะคะ ดังนั้นอาจารย์ก็เลยบอกว่า there are six people in my family ใช่ไหมคะ ต่อมาข้อที่สองค่ะ how old are they my brother he older than me four years อ่าอาจารย์บอกว่าไงคะ พี่ชายอาจารย์เนี่ยอายุเยอะกว่า อาจารย์เนี่ยสี่ปี สังเกตไหมคะ เพราะอะไร ทำไมอาจารย์ถึงบอกอย่างนี้ เพราะอาจารย์ไม่อยากบอกอายุจริง ๆ เพราะถ้า เกิดบอกอายุจริงๆ จะก็จะรู้อายุอาจารย์เลย จริงไหมคะ อ่า อันนี้เป็นการบอกเลี่ยงๆ ว่า จะได้ไม่ต้องมีใครรู้ว่าฉันอายุเท่าไหร่ นั่นเองค่ะ ส่วนข้อที่ 3 what do they work อ่า my brother he is a navy my sister-in-law is a air hostess or flight attendant เห็นไหมคะ วิธีการบอกง่ายๆว่าเขาทำอาชีพอะไร ส่วนอันที่ 4 เนี่ยค่ะ what do they look alike อ่า my brother he quite tall and very smart and my sister-in-law also very very beautiful one สังเกตไหมอ่า อาจารย์บอกว่า พี่ชายอาจารย์ค่อนข้างสูงแล้วก็หน้าตาดี พี่สะใภ้ก็สวยมากใช่ไหมคะ กับข้อ 5 ค่ะ What do they like or dislike My brother he a kind of people don't like vegetable but my sister-in-law she very good at cooking อ่า เห็นไหม อาจารย์บอกว่าพี่ชายอาจารย์เนี่ย เขาไม่ชอบกินผัก แต่พี่สะพ้ยเนี่ยทำกับข้าวเก่ง ก็เลยทำให้สองคนเนี้ยไปด้วยกันได้ ก็คือ พี่สะพ้ยหาวิธีทำทุกวิถีทางที่ให้พี่ชายอาจารย์ทานผักแห่เห็นไหมง่ายๆ นะคะ ทีนี้ไปดูในเนื้อหากันบ้าง ในเนื้อหาก็จะมีในเนื้อหาของวิดีโอที่อาจารย์หมิวเขาให้ adjective to d i s c r i s e character ก็คือให้คำคุณศัพท์ที่บรรยาย บุคลิกนะคะ ก็มีคำว่า calm friendly optimistic talkative quiet beautiful nice lovely จริง ๆ มีคำมากกว่านี้นะคะ ถ้าเกิดอยากรู้จริง ๆ ต้องไปเปิด dictionary ดูเกี่ยวกับ adjective to describe character นะคะ มันจะมีคำศัพท์ที่บรรยายมาก ๆ เลยนะคะคำว่า calm เนี่ย ก็แปลว่าสุขุม friendly ก็คือเป็นมิตรนะคะ optimistic ก็คือคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะ talkative พูดมาก เหมือนอาจารย์อาจารย์ตายนี่ค่ะ พูดมาตั้งหลายคลิปแล้วยังไม่หยุดสักทีเลย บางคนบอกว่าอาจารย์รีบพูดให้จบผมเบื่อแล้วนะคะ อะไรอย่างเงี้ยคำที่ 6 ก็คือ beautiful อันนี้ คือลักษณะท่าทางของอาจารย์เลยค่ะ สวย ข้อที่ 7 คือ nice ประเภทนี้ก็คือดี ดีมาก อาจจะอาจจะไม่สวยแต่พอดูแล้วดูดี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ lovely แปลว่าน่ารักทีเดียวนะคะ ค่ะ มาดูวิธีการเขียนของอาจารย์กันบ้างนะคะ Maria Family ก็คือชื่ออาจารย์นี่แหละค่ะ เป็นชื่อทางคาทอลิกของอาจารย์นะคะ ก็คือ สังเกตนะคะ อาจารย์ใช้คำว่า Maria อาจารย์ไม่ใช้คำว่า I ดังนั้นประธานเป็นเอกพจน์กริยาจึงผันตามประธานนะคะ แล้วเวลาที่เราพูดถึง Family ของเราเนี่ย มันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะ ดังนั้นเวลาที่เราพูดถึงเรื่องจริง มันก็คือ present simple tense นั่นเองนะคะ Maria is a woman that has a small family อาจารย์เนี่ย เป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่มีครอบครัวเล็กๆ ใช่ไหมคะ สังเกตที่อาจารย์ใช้ is กับ has นะคะเนี่ยได้ละหนึ่งประโยคนะคะต่อมาค่ะ ข้อ 2 ค่ะ she has only six people in her family เห็นไหมครอบครัวอาจารย์มีแค่6คน ไม่ได้เยอะกว่านี้เลย ข้อที่ 3 ค่ะเขาบอกว่า อาจารย์เนี่ย บอกว่า they are parents, older sister, older brother, and his wife. อ่ะเห็นไหมอาจารย์บอกว่าในครอบครัวอาจารย์มีพ่อและแม่ แล้วก็มีพี่สาวคนพี่สาวล่ะ แล้วก็มีพี่ชาย แล้วก็มีภรรยาของเขา ใช่ไหมคะ เพราะอาจารย์ไม่ใช้คำว่า sister in law เพราะมันจะดูทางการมาก อาจารย์ก็เลยใช้คำว่า his wife นะคะ การแสดงความเป็นเจ้าของของ ของเขาผู้ชายใช้ his ใช่ไหมคะ ต่อมา oh don't forget Maria who is the youngest one อาจารย์เนี่ยค่ะ เป็นคนเล็กที่สุด อย่าลืมอาจารย์เชียวนะเพราะอาจารย์เป็นคนเล็กแต่ตัวโตโตอะไรเงี้ยนะคะข้อที่ 5 ค่ะ her father and her mother were government official พ่อของอาจารย์ และแม่ของอาจารย์ เป็น เป็นอะไรนะ เป็นราชการทำไมอาจารย์ถึงใช้คำว่า were เพราะว่าพ่อแม่อาจารย์เกษียณแล้วค่ะ ดังนั้นท่านเคยเป็นนะคะจึงใช้ past tense นั่นเองนะคะ ต่อมาข้อที่ 6 ค่ะ her parents always stay with Maria at home in นครราชสีมา อันนี้คือเรื่องจริงเลยค่ะ คุณพ่อคุณแม่อาศัยอยู่กับอาจารย์เสมอเลย ไม่ว่าอาจารย์จะแต่งงานแล้วหรือไม่แต่ง นะคะ ข้อที่ 7 ค่ะ her older sister is a stepsister because her mother has another family before อ่ะอาจารย์ขอหยุดแค่ตรงนี้ก่อน อาจารย์บอกว่าพี่สาวของอาจารย์เนี่ย เป็น step sister ก็คืออาจารย์มาขยายประโยคจากประโยคแรกที่อาจารย์บอกว่า อาจารย์มี older sister ใช่ไหมคะ อ่านั่นเลยค่ะ because her mother has another family before เนี่ย เพราะว่าคุณแม่อาจารย์มีครอบครัวมาก่อน ก่อนที่จะมามีเป็นครอบครัวของเรา but Maria never c a l l her sister as step sister อาจารย์ไม่เคยเรียกพี่สาวของอาจารย์ว่าเป็นพี่เลี้ยงเลย หรือไม่เคยคิดว่าเขาเป็นลูกเลี้ยงมาก่อนเลย because she loved her elder sister อ่ะ เห็นไหมอาจารย์ใช้คำว่า elder elder ก็ได้นะคะ ว่าแทนที่จะใช้คำว่า older older ตลอดแล้วก็เปลี่ยนคำบ้างนะคะ ว่าพี่สาวอาจารย์เนี่ย อาจารย์รักพี่สาวของอาจารย์ ข้อ 8 ค่ะ another one is her elder brother อ่ะเห็นไหมอาจารย์เริ่มใช้คำว่า elder brother เพื่อที่บอกว่าแทนที่จะใช้คำว่า own ได้อย่างเดียวเราเรียกว่า elder ก็ได้นะคะ she is เอ้ย ขอโทษค่ะ he is a navy and he was married พี่ชายอาจารย์เนี่ยเป็นทหารเรือ แล้วก็เขาแต่งงานแล้ว with a beautiful lady พี่ชายจานแต่งงานกับสุภาพสตรีที่สวยมาก ๆ เลยนะคะ now he is working too far from family พี่ชายอาจารย์เนี่ยทำงานอยู่ในเรือตลอด ดังนั้นอยู่กลางทะเลค่ะห่างไกลครอบครัวกันมาก too far ถ้าเกิดในภาษาไทยเราก็จะแปลมันแบบ ที่ฟังแล้วแบบมันเข้าใจเลยก็คือโคตรไกลอะค่ะนะคะอ่ะ Only three people that stay together as a one family in a small house ก็คือในครอบครัวของอาจารย์เนี่ย ก็เหลือกันอยู่แค่สามคนนะคะ เพราะพี่สะพ้ยก็อยู่กับพี่ชายนะนะ ดังนั้นตอนนี้เรามีกันแค่สามคนอาจารย์จึงเรียกมันว่า small family เห็นไหมคะอ่า แค่นี้เราก็เล่าเกี่ยวกับครอบครัวของเราได้บ้างแล้ว don't forget อ่ามีการทวงงานกันบ้างเล็กน้อย บางคนไม่เขียนส่งอาจารย์เลยนะคะอ่าเห็นไหม ภาพอาจารย์กับคุณพ่อคุณแม่ ดูวิธีการเขียนของอาจารย์แล้วนะคะว่านำมาอยู่ในรูปของคารากราฟเป็นอย่างไร ลองเขียนเกี่ยวกับครอบครัว ให้อาจารย์ดูได้ที่ b r r u m o o c at thaicyberu go th นะคะ อาจารย์รออยู่นะคะ อาจารย์ทยิดา แงอาจารย์ขอทวงเล็กน้อยเพราะว่ามีคนส่งแค่ไม่กี่คนเอง แต่ว่าคนที่เรียนในระบบเยอะมากนะคะ ค่ะ มาถึงเนื้อหาที่ 6 ของบทนี้แล้วนะคะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ read and interview about a man teenage year ก็คือเป็นเรื่องของเพื่อนอาจารย์นะคะ ต้องลองไปอ่านดูนะคะ ว่าเป็นยังไง นะคะ อาจารย์เขียนในลักษณะที่การสัมภาษณ์ของเพื่อนว่า เออว่าเขาคิดยังไง อะไรยังไงต้องลองไปอ่านดูแล้วก็ตอบคำถามด้วยนะคะ ทีนี้มาดูในส่วนของ ส่วนที่ 7 แล้วของบทนี้นะคะ grammar insight มีเรื่องอะไรนั้นต้องไปดูค่ะ เรื่องที่เราเรียนกันก็คือคือเรื่องคำนามและ how แล้วก็ many ใช่ไหมคะ ทีนี้อาจารย์ขอขึ้นเรื่องของคำนามก่อนเลย คำนามแบ่งได้เป็น 2 ประเภทก็คือนามนับได้และนามนับไม่ได้นะคะ สำหรับนามที่นับได้นั้นนะ่ะก็คือจะมี คำว่าสิ่งที่เราสามารถนับได้ เช่น one dog a cat six men a house ซึ่งคำเหล่านี้นะคะ เรานับได้ใช่ไหม เป็นสัตว์สิ่งของอะไรก็ตาม ใช่ไหมคะ กับอีกอันหนึ่งมีรูปเอกพจน์และพหูพจน์ของคำศัพท์เหล่านี้ด้วย เช่น tree h dogs ที่ต้องเติม s ใช่ไหมคะ ten ducks ที่ต้องเติม s นะคะ แล้วก็ a woman ผู้หญิงคนหนึ่ง the shop ร้านค้าหลายร้านใช่ไหมคะ ทีนี้มาดู uncountable noun นามนับไม่ได้ อันแรกเลยสิ่งที่เราไม่สามารถนับได้เช่น tea น้ำชา นั่นเอง sugar น้ำตาลนะคะ water น้ำค่ะ air อากาศ rice แปลว่าข้าวค่ะ food แปลว่าอาหารค่ะ milk นมค่ะ snow ที่แปลว่าหิมะค่ะ dust แปลว่า ฝุ่นค่ะ wood ไม้ค่ะ หลายคนงงค่ะ ทำไมไม้ถึงนับไม่ได้อ่าอันนี้ก็คือไม้ที่แบบเขานับไม้ที่อยู่ในอ่าเป็นมัดมัดนะคะ นะคะ แต่ถ้าเกิดเรานับเป็นชิ้นชิ้น a piece of wood ก็น่าจะได้นะคะ แต่นับเป็นชิ้นนะแห่ค่ะ ผมค่ะคงไม่มีใครไปนับเส้นผมนะคะ ว่าตัวเองมีผมกี่เส้นนะคะ money ค่ะ เงินค่ะ จริง ๆ แล้วตอนสมัย เด็กๆ อาจารย์ไม่เด็กหรอกเมื่อตอนที่อาจารย์เป็นครูค่ะอาจารย์ก็จะพาเด็กร้องเพลงอยู่เพลงหนึ่ง May I have some money หน่อยสิจ้ะเอาแม่มือมา I give you อ่ะ อ่ะ อ่ะเพลงนี้ค่ะ มันบ่งบอกว่า money เนี่ย May I have some money ใช้ some ในการเรียก money ก็คือ เอาไว้ฝึก สำหรับในการที่จะจำคำศัพท์ว่ามันเป็นนามนับไม่ได้นะ เพราะหลายคนชอบใช้ผิดว่าเงินเนี่ยนับได้นะคะ meat ที่แปลว่าเนื้อค่ะ coffee กาแฟคงไม่มีใครมานับเม็ดกาแฟนะกี่เม็ดเวลาเราชงนะคะทีนี้เรามาถึง uncountable noun ที่เกี่ยวกับนามที่บอกอาการความรู้สึก ภาพสภาพลักษณะเช่นคำว่า richness คือความร่ำรวย นั่นเอง movement แปลว่าความเคลื่อนไหว beauty แปลว่าความสวย love ความรัก knowledge แปลว่าความรู้นะคะ นอกจากจะ คำที่เป็นคำนามนับไม่ได้แล้วก็ยังจะมี compound noun ที่เป็นคำนามผสมกันด้วย เช่น คำนามที่บวกกับคำนาม แล้วก็คำนามที่บวกกับ verb แล้วก็ verb บวกคำนาม คำนามที่บวกกับ verb แล้วก็ verb บวก preposition นะคะอ่ามาดูตัวอย่างของ noun บวก noun บ้างมีคำว่า girlfriend ใช่ไหมคะ ก็คือ girl บวก friend นะคะเขียนติดกันแปลว่าแฟนนะคะแต่ถ้าเกิดเขียนแยกกันเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนที่เป็นผู้หญิง ถูกปะคะ กับอีกคำหนึ่ง traffic light อ่าแปลว่าสัญญาณไฟจราจร อันที่สองค่ะ now บวก verb ก็คือ headache แปลว่าปวดหัว ใช่ไหมคะ อีกคำหนึ่งค่ะ workman นะคะ เขียนติดกันนะคะ แปลว่ากรรมกรค่ะ haircut แปลว่าการตัดผมนะคะ อีกคำหนึ่งค่ะ hold up แปลว่าการปล้นนะคะ adjective บวกแนวบ้างค่ะ greenhouse เคยได้ยินใช่ไหมคะ greenhouse แปลว่าเรือนกระจก quicksilver แปลว่าปลอดใช่ไหมคะ ทีนี้ มาถึง proper noun หรือเราเรียกว่านามเฉพาะใช้เป็น capital letter เสมอนะคะ คำว่า capital letter ก็คือตัวพิมพ์ใหญ่นั่นเอง มีอยู่ ไม่กี่ประเภทหรอกค่ะ ประเภทแรกก็คือ ชื่อนามสกุลและตำแหน่ง เห็นไหมคะวิธีการเขียน อันที่สองค่ะ ชื่องานหรือชื่อภาพยนตร์หนัง อันที่สามค่ะ ชื่อเดือนชื่อวันและชื่อวันหยุด นะคะ เห็นไหมคะ ขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอนะ คำคุณศัพท์ที่มาจากคำนามเฉพาะ เช่น ไทยคุกกิ้ง a German car ใช่ไหม อันเนี้ยสัญชาติไทย อะไรเงี้ยค่ะ สัญชาติเยอรมัน อะไรเงี้ยค่ะ ชื่อทางภูมิศาสตร์นะคะ French Alps the Nile the Atlantic ใช่ไหมคะ ก็คือ ชื่อเฉพาะนั่นเอง ข้อ 6 ค่ะ ชื่อถนน ชื่ออาคารสถานที่ ชื่อสวนสาธารณะ Main Street Central Park สีลมโรด อะไรอย่างเงี้ย เป็นต้น ใช่ไหมคะ มาพูดถึงเรื่องของ much หรือ many กันบ้างนะคะ แล้วอาจารย์จะสรุปให้แบบสั้นๆเพื่อเข้าใจง่ายๆนะคะ เพราะว่าอาจารย์ได้เขียนไว้ในบอร์ดไว้เยอะแล้วนะคะ much เนี่ยใช้กับปริมาณ ใช้คู่กับคำนามที่นับไม่ได้เสมอนะคะตัวอย่างเช่น much บวก uncountable noun ก็คือนามนับไม่ได้นั่นเอง เนี่ยคือวิธีการใช้นะคะ ส่วน many ใช้กับคจำนวนมากใช้คู่กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์เสมอ many บวก plural plural countable noun ก็คือนามที่นับได้ที่เป็นรูปพหูพจน์นั่นเอง ส่วนใหญ่จะเป็นรูปพหูพจน์เสมอๆนะคะที่ตามด้วย many นะคะ ทีนี้เราก็จบแล้วสำหรับในบทนี้นะคะ